การสร้างแบบทดสอบแบบเติมคำ ในโปรแกรม MIT App Inventor เราสามารถสร้างแบบทดสอบได้ โดยในแบบทดสอบจะมีการกำหนดค่าตัวแปร และการเลือกใช้ตัวแปร มีการเรียกใช้ส่วนประกอบต่างๆ การจัดเรียงลำดับของข้อสอบ และมีการใช้บล็อก conditional if เพื่อตรวจจับคำตอบว่าถูกต้องหรือผิด ก่อนที่เราจะสร้างแอป เราจำเป็นจะต้องสร้างคำถามก่อน คำถามแบบแรกที่เราจะสร้างคือแบบ เติมคำในช่องว่าง ให้เราเตรียมคำถามพร้อมคำตอบไว้ 3คำถาม ในตัวอย่างนี้ จะให้เติมชื่อสัตว์ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ก่อนอื่น เราต้องเตรียมรูปภาพ ที่เราจะทำมาเป็นคำถามก่อนครับ ในที่นี้ ผมได้เตรียมรูปภาพ แมว รูปภาพกบ และรูปภาพของค้างคาวไว้ 3 รูปด้วยกัน เพื่อทำเป็นคำถาม แน่นอนว่าคำตอบก็ต้องเติมว่า ถ้าเป็นรูปแมวคำตอบคือ cat เป็นรูปกบก็ frog เป็นรูปค้างคาวก็ เมื่อเราเตรียมคำถามแล้ว ให้เราไปที่ Project Start New Project ตั้งชื่อโปรเจกต์ครับ ใช้คำว่า Quiz กดโอเค จะปรากฏสกรีนหน้าจอที่1 ขึ้นมา ก่อนจะทำคำถามเราก็ต้องเตรียมส่วนประกอบของแอปพลิเคชันก่อน อันดับแรกคือรูปภาพคำถาม หรือ image นั่นเองครับ เราลาก image มาจาก palette user interface image วางปุ๊บ ตั้งชื่อเป็น image 1 ซึ่งจะแสดงเป็นภาพคำถามนั่นเอง ในที่นี้ ข้อแรกเราจะเป็นรูปแมว เพราะฉะนั้น image 1 เราก็เลือกไปที่รูปแมว โดยการอัปโหลดไฟล์ที่มีเดียครับ เลือกไฟล์ รูปแมว Open เลือกไปที่ property picture เปลี่ยนเป็น cat แล้วกดโอเค เราสามารถตั้งค่าความสูง ความกว้างได้ตามความเหมาะสมครับ จะเห็นว่ามีรูปแมวปรากฏที่สกรีน ตัวที่ 2 คือ Label สำหรับแสดงคำถาม ให้เราลากเลเบลลงมาวางครับ ตัวที่ 3 คือ horizontal arrangement ให้ลากมาจาก Palette Group Layout เป็นการสร้างเพื่อจัดเรียงองค์ประกอบให้สวยงาม ตัวต่อมาคือ Text Box ลากมาจาก Palette User Interface ให้เราลากมาวางใน horizontal arrangement เลยครับ ตรงนี้จะเป็นการรับคำตอบ ตัวต่อมาคือ เลเบิลอีกหนึ่งตัว วางไว้ด้านล่างนะครับ ไว้สำหรับการแสดงว่าคำตอบนั้นผิดหรือว่าถูก ตัวต่อมาเป็นปุ่มครับ ลากมาวางไว้ในช่อง horizontal arrangement ปุ่มแรก เป็นปุ่มสำหรับกดเพื่อส่งคำตอบ ให้เราเปลี่ยนชื่อเป็น answer button และอีกปุ่มหนึ่งครับ ไว้สำหรับคลิกเพื่อไปอยังข้อต่อไป ให้เปลี่ยนชื่อเป็น next button พีทำก่อนอื่น ให้เราตรวจสอบว่าภาพที่เรานำเข้ามานั้น มีขนาดสัดส่วน สวยงามถูกต้องหรือไม่ ให้ตั้งค่า image 1 picture เป็นภาพที่เราต้องการ 2. ตั้งค่า label 1เปลี่ยนชื่อเป็น question label และเปลี่ยน text เป็นคำว่าคำถาม ซึ่งจะมีการสร้างคำถามในบล็อก Editor ภายในภายหลัง ต่อมาตั้งค่า answer text hint ตรงนี้นะครับ hint เป็นคำว่าเติมคำในช่องว่าง เติมคำตอบในช่องว่าง ในกล่อง กล่อง text box 1 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น answer text เอาไว้รับค่าคำตอบ ตรง text ของกล่องที่ชื่อว่า answer text ให้ว่างเปล่าไว้นะครับ เพราะเราจะเอาไว้รับค่าคำตอบนั่นเอง เปลี่ยน text ใน answer button text เป็นส่งคำตอบ เปลี่ยน next button text ตรงนี้นะครับ เป็นข้อต่อไป เปลี่ยน right wrong label text จาก label 2 นะครับ เปลี่ยนชื่อเป็น right wrong label ลบ text ออกนะครับ เราจะเว้นว่างไว้ ซึ่งจะมองไม่เห็นนะตอนนี้ ตอนนี้เราก็จะได้ user interface ครบแล้วนะครับ ประกอบด้วยรูปภาพที่เป็นคำถาม ตัว text คำถาม ตัวช่องที่ให้ตอบคำตอบ ปุ่มส่งคำตอบ ตัวข้อความนะครับที่แสดงว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิด และก็ปุ่มเลือกไปยังข้อต่อไปนั่นเอง เมื่อองค์ประกอบเสร็จแล้ว เราจะมากำหนดพฤติกรรมการตอบสนองของโปรแกรมครับ ให้เราไปที่ Block Editor ในแอปพลิเคชันนี้ เราต้องการที่จะสร้างให้แอปพลิเคชันมีพฤติกรรมตอบสนองกับผู้ใช้งานก็คือ 1. เมื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชันให้ปรากฏคำถามข้อ 1 พร้อมกับภาพประกอบ 2. เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มข้อต่อไป คำถามข้อที่ 2 จะปรากฏ และคลิกต่อๆกันไป จะปรากฏคำถามข้อต่อไปเรื่อยๆ 3. เมื่อผู้ใช้ตอบคำถามถึงข้อสุดท้าย แล้วคลิกปุ่มข้อต่อไป คำถามจะย้อนกลับมาที่ข้อ 1 และ4เมื่อผู้ใช้กดปุ่มส่งคำตอบ เพื่อตอบคำถาม แอปพลิเคชัน จะรายงานว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิด ในการสร้างรายการคำถามและคำตอบ เราจะต้องเริ่มจากให้มีการกำหนดตัวแปรแบบรายการ หรือว่า list จาก question list เพื่อรองรับรายการคำตอบ